สวัสดีค่ะกินเฮลที่ออฟ วันนี้อยู่ในครัวนะคะ วันนี้จะแชร์เมนูของเรานะคะ เราจะลาบเส้นคอนยากุนะคะ เอาไปลวกก่อนนะคะ นี่ แล้วก็หมูสับคั่วนะคะของเราคั่วเอาเราไม่ได้ลวก เพื่อจะให้หอมๆ นะคะ ก่อนอื่นก็พริกป่นนะคะ ชอบเผ็ดก็ใส่เยอะ ชอบไม่ไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยนะคะ จะเผ็ดนะเพราะที่บ้านไม่ค่อยทานเผ็ดนะคะ แล้วก็ข้าวคั่วนะคะ น้ำปลานะคะ น้ำปลาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะให้กะเอานะคะ ก็มะนาววิตามินซีให้เข้ากัน ามด้วยเส้น คอนยาคือเราจะราดแห้งๆนะคะ เราไม่ชอบแบบมีน้ำคอนยากูนี้บำรุงลำไส้หรือว่ากระเพาะได้ดีนะคะ หอมข้าวคั่วเฉียจากนั้นเราก็จะเติมต้นหอมผักชีนะคะหอมมากเลย ดูสิคะอาจจะดูไม่ค่อยเผ็ดนะคะ เพราะว่าจริงๆเราทานไม่เผ็ดเพราะว่าคุณลุงไม่ชอบทานเผ็ดนะคะ เสร็จแล้วค่ะตักเสิร์ฟเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะเมนูโปรดของเรา ลองทำทานดูนะคะทำเป็นยำก็ได้ เป็นลาบก็ได้นะคะ ช่วยบำรุงกระเพาะอาหารหรือว่าลำไส้นะคะคอนยากุกดติดตามก็ได้ก็แชร์ กดครับสกายให้เราด้วยนะคะ กินเที่ยว ทีออฟ ช่วงนี้ทีออฟไม่ได้นะคะ งดเชื้อเพื่อชาติค่ะ เพื่อตัวเองเพื่อเพื่อนๆแล้วเจอกันนะคะขอบคุณค่ะ